อย่าเดินวนเหมือนนาฬิกาให้เดินไปข้างหน้าเหมือนปฏิทินช่วยเป็นกำลังใจกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะ